เรียนเชิญเลยครับผมนะ those who You. You. good, could จุดรับผมนะผ่านกันไปในรอบนี้ตามคำแนะนำที่แนะนำพิเศษกันขึ้นมาด้วยนะครับนะครับ